เติมลมดิจิตอลที่ปั๊มทำยังไงดีพร้อมเทคนิคการเติมลมที่ถูกต้องมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับ ผมจอมนะครับ คลิปนี้จะเป็นคลิปที่พามาเติมลมยางอัตโนมัติที่ปั๊มน้ำมันนะครับ ก็เวลาเติมลมยางครับ แนะนำให้เติมลมยางในช่วงที่ยางยังเย็นอยู่นะหรือตั้งแต่รถสตาร์ทอ่ะไม่เกินวิ่งไม่เกิน2กิโลนะครับเพราะว่าเพราะว่ารถวิ่งออกไปเนี่ย ความร้อนที่ยางจะส่งผลต่อ แรงดันลมยางนะครับ สำหรับลมธรรมดานะ แต่ถ้าลมไนโตรเจนจะไม่มีผลเลย ก็คือถ้าลมธรรมดาควรจะเติม ช่วงที่ยางเย็น แต่ว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่เราเติมตอนที่ใช้งานอยู่ครับ ให้บวกไป 2 ปอนด์เช่นที่คู่มือที่ข้างรถบอกไว้32แล้วก็เติมเป็น34นะครับ รถสายจอดนะครับก็คืออาจจะบวกไป 2 บวกไป4เลยก็ได้ เพราะว่า รถที่จอดอยู่เฉยๆอ่ะน้ำหนักมันจะลงที่แก้มยางตรงจุดเดียว ทำให้ยางมันเสียรูปมันไม่กลมมีการเติมลม ตรงยางช่วยแล้วก็เป็นการแบบเอารถมาขยับบ้างขับรถในหมู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ช่วยยืดอายุของยางไม่โครงสร้างของยางมันเสียนะครับ อันนี้ที่ข้างประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีบอกอยู่ว่าเราต้องเติมลมเท่าไหร่นะอันนี้บอกว่าข้างหน้า 32 ข้างหลังก็ 32 นะกรณีที่ใช้ความเร็วไม่เกิน 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าคนที่ขับเร็วมากกว่านั้น ก็จะใช้เป็นข้างหน้า 35 ข้างหลัง 33 แล้วก็อันนี้จะเป็นของลมยางอะไหล่นะครับ 60 ปอนด์ก็ ถ้าสำหรับรถกระบะครับก็อาจจะเป็นมีการบรรทุกกับไม่บรรทุกนะครับตัว A เนี่ยก็คือไม่บรรทุกส่วนตัว B เนี่ยก็คือจะบรรทุกถ้า A เนี่ยจะอยู่ที่แนะนำให้ใช้ที่ข้างหน้า 32 ส่วนด้านหลังเนี่ยให้เติม32เท่ากันในกรณีที่ไม่บรรทุกนะครับ แต่ถ้ากรณีที่บรรทุกเนี่ยด้านหน้าก็จะเท่าเดิม ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 32 เป็น 42 นะครับตอนนี้เรากำลังรอคิวเติมลมอยู่นะครับข้างหน้าเขาเติมอยู่นะครับตู้อยู่ข้างหน้านี้เองวันนี้ต้องขอขอบคุณปั๊มพีทีนะเพราะว่า เรามาเติมกันที่ปรับ PT อันนี้คือตู้เติมลมยางก็คือ กดลบก็คือลดนะครับ ตอนนี้มันตั้ง32กดไปมันจะ31แต่เราจะเติม 33กดบวกไป 2 ครั้งนะครับก็อันนี้หัวเติมแล้วก็หมุนหมุนตัว จุ๊บลมออกมานะครับ ตรงนี้มีให้บีบก็บีบนะครับมันจะได้ไอ้นี่ แล้วก็คาไว้ แล้วก็เราฟังเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถ้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดที่เครื่องแล้วแสดงว่าไอเนี่ยมันก็เราว่าถึงระดับที่ไอนี่เรียบร้อยแล้ว นี่มันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วสามสิบเอ็ดแล้วเนี่ยพอเสียงตึ๊ดปุ๊บก็เนี่ยก็เอาออกได้เลยว่าลมถึงแล้วเฮ้ยแต่มันลมมันอ่อนไปเยอะเลยนะยี่สิบเจ็ดแล้วข้างหลังสายนี่พยายามให้มัน ให้มันไม่ไม่ม้วนมากไม่ไม่พับนะครับ อันนี้ก็ยี่สิบแปด การตรงเติมลมยางก็ดีนะครับ คือห้ามลมหายเยอะๆอ่ะเราจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยล้อเราลมเราเนี่ย มันไปโดนตะปูตำมาหรือเปล่า เพราะว่าบางทียางแก้มเตี้ยเนี่ย ยางมันยางมันโดนตะปูตำมาแต่ว่าแก้มมันเตี้ยเนี่ยมันก็จะไม่เห็นว่ายางมันแบนนะครับ ตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้ว2ล้อมันต่อกันล้อที่ 3 นะครับ ล้อแรก 27ล้อที่ 2 28ล้อนี้ล้อที่ 3 เท่าไหร่27เหมือนกันนะแสดงว่ามันเท่ากันทุกล้อ หัววัดแรงดันลมยางแต่ละที่มันมีมาตรฐานที่มันไม่เหมือนกันครับบางทีที่ดีมัน30 เท่านี้ทำไมวัดที่มันกลายเป็น32มันไม่เท่ากัน เพราะว่าพวกเครื่องมือพวกนี้มันต้องมีการคาลิเบตครับ ก็คือมีการปรับค่าให้มีค่าผิดพลาดน้อยครับ ก็คือถ้าเราเชื่ออันไหนเราก็เชื่ออันนั้นต่อไปนะครับ สมมติเราเติมที่ปั๊มนี้เราก็จะเชื่อปั๊มนี้ตลอดเลย อันนี้ 27 นะครับ เนี้ยก็จะครบ4ล้อแล้วเอามือดันเอาไว้นะครับไม่ให้มันหลุดพอเวลาเก็บสายเนี่ยก็เก็บสายให้เขาดีๆนะครับมี34แล้วถ้ามันเกินก็กดออนนี้กดไป จะมีกลุ่มตรงกลางอยู่ สามสิบเอ็ดบางทีสึกมันไม่ตัด เนี่ย อันนี้มันไม่ตัด มันเลยไปสามสิบสี่ หมุนปิดฝาให้เรียบร้อย ก็เติมลมยางก็เดินมาเดินละครั้งนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไปล้างมือ ก็ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามช่องจอมนะครับไปด้วยนะครับ เราเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ